เชียววันนี้เข้าครัวนะคะเราจะยำผักบุ้งกุ้งสดนะคะดบ้านๆของเราน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็นให้านะคะ้เราจะเติมน้ำปลาะน้ำปลาก็ตักเอานะ นรากมะนาวค่ะหอมใหญ่ค่ะกุ้งนะคะ กับรุ่นะคะหอมมากเลยค่ะ จากนั้นเราจะใส่มะพร้าวคั่วนะคะ ถ้าไม่มีแล้วค่ะคุณป้าอันนี้จำเป็นต้องใส่ค่ะแต่อันนี้เราสูตรโบราณค่ะ อ๋อค่ะ ใส่จานได้เลยค่ะนั้นเราจะโรยกะทิข้างหน้านะคะ นะคะเราก็ยังจะใส่มะขามเอ้มะขามข้นเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วค่ะยำพุ่มกุ้งสดนะคะสุโบราณกินเดียวจะต่องขอฝากตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆให้เราด้วยนะคะ